รอบสุดท้ายสวยงามครับพี่น้องครับ โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมแปะนอนในค่าย PG นะครับ งบวันนี้ 991 บาทนะครับทุกคนมาครับ เริ่มต้นด้วยการซื้อฟรีเกมเบ็ด 10 บาท กันไปเลยนะเพื่อนๆไม่ตันเราไม่เล่นนะ ไม่ตันเราไม่เล่นนะไปครับ เล่นวงล้อก่อน อย่าดำเป็นพอ เออคูณ10ไปแล้วครับ การหมุนฟรี ต่อมาตัวคูณครับ เออคูณ10 10ไปแล้วครับ 10คูณ10แล้วนะค่อยๆไปเฮ้ยเออ สวยงาม 12 ขอแบบนิ่มๆนิ่มๆเออ สวยงามครับ สลับไปสลับไปเยเดอร์14คูณ12 แล้วครับ อย่าดำเป็นพอ เออี4คูณ14 แล้วครับ โอ้โหกว่าจะถึง 20 ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ยากพอควรนะฮะเบ็ด10 ด้วยนะทุกคน 16คูณ16 แล้วครับ มา รอบหมุน 18 อย่า โอ้โหเย็ดแค่ ลงดำเฉย แค่ไม่กี่รอบเองนะเพื่อนๆโอ้น่าเสียดาย นิดเดียวเองอะไม่ให้ก็ไม่ได้ โอ้โห ไม่งั้นปิดคลิปได้เลยนะ เข้าไป20คูณยีเนี่ย แม่งมีโอกาสได้แบบบึ้มบั้มซัมเบ้แล้วจบเลยนะ เหยียดแค่ข้างนอกแตกอย่างดี ข้างนอกแตกอย่างดีจัดนะครับ ได้เวลาซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วฮะ อ่ะเดี๋ยวขอล้างหน้ากระดานก่อนนะ มันแตกก้อนโตว่ะ ล้างหน้ากระดานอีกสักสักนิดนึงแล้วกัน โอ้โห แม่งแตกเรื่อยๆเว้ย ก่อนซื้อนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาเดี๋ยวเราจะซื้อเบ็ด10บาทอีกสักรอบนะเพื่อนๆ แต่ขอเล่นตันแค่ตัวคูณพอนะ เราจะไม่โลภเอาข้างบนนะครับ ผมเคยเล่นแล้วเอาคูณ20 คูณ 20อ่ะยากโคตรยากเลย นานทีกว่าจะได้นะครับ เดี๋ยวขอเอาแค่ล่างตันก็พอนะรอบนี้ มาเริ่มเข้าทีแล้วข้างนอกเริ่มไม่แตกแล้วครับไปครับลุย เอาแค่ข้างล่าง พอนะ เพื่อน ๆ รอบนี้นะครับ เล่นแบบกัดฟันซื้อมากนะครับ วันนี้ โคสู้ชีวิตแต่ชีวิตแม่งเสือกสู้กลับนะฮะปลายคูณสิบแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งมาช้า แล้วแถวตรงลูกศรนั่นแหละ หลุมดำไอเวน ไปสวยงามสิบสี่แล้ว สิบหกเออสวยงาม คูณ18ครับ ได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายสวยงามครับ รอบสุดท้าย รอบสุดท้ายสวยงามครับ พี่น้องครับ โอ้โห หมุนแบบนิ่ม ๆ นะครับ 8 คูณ 20 นะ ข้างบนขอไม่หมุนนะคูณ 20 แล้วถ้าแม่งแตกก็คือบรรลยนะครับไม่แตกก็คือจบ สวยงามครับ ได้คืนแล้ว 500 ที่ซื้อไปนะฮะไหลต่อเนื่องครับ ไหลไปครับ ตอนนี้กำไรแล้วครับ ทุนของเราวันนี้ 900 กว่าบาทนะครับ ตีซะ1,000นะเพื่อนโอ้โห หมุนแรกมา เปิดไป 1,060 บาทนะทุกคน มาโคตรสวย เกมนี้นะครับ ถ้าหมุนยิ่งได้เยอะเท่าไหร่ คูณเยอะเท่าไหร่นะครับ ยิ่งดีนะ แปะ มันจ่ายอยู่แล้วอะส่วนใหญ่นะ หาน้อยครั้งนะครับ ที่มันจะไม่จ่ายนะ แต่ถ้า8คูณ8อะเออ อันนั้นอะโอกาสไม่จ่ายแม่งเยอะเลย ้พูดเพลินไปหน่อยนะฮะประทัดมา ประทัดมาก่อนเพื่อน ประทัด ประทัด เออ สวยงามครับ เย็ดแค่เอมาได้ไหมโอ้โหเอแม่งมารอท่า อย่างสวยแต่แม่งไม่ให้ 910 บาทนะครับ แตกสองรอบเอาอยู่เลยฮะ ทุกคน โอเคนะ เอาเป็นว่านะครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะทุกคน งบ 900 กว่าบาทนะครับ ซื้อฟรีเกมนะครับ2รอบนะครับได้กำไรมาประมาณ 1,000หน่อยๆนะ ก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับไม่ไปต่อนะผม ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลย ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผม อยากได้โปรลับนะครับไปโพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะเพื่อนๆโพสต์แรกเท่านั้นนะครับอย่าหลงกลไปโพสต์อื่นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ